สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการถักหมวก โดยใช้ไหมขนแกะ นุ่มๆฟูๆงานออกมาจะนุ่มยืดหยุ่นอุ่นสบายๆลายที่ใช้ถัก ตรงที่เริ่มต้นตอนแรกจะเป็นลูกฟูกเล็ก ความสูงของขอบต้นแบบ ของพี่ถักตรงนี้สามนิ้ว หลังจากที่พับขอบขึ้นมา เราจะถักด้วยลายสารลายสารจะเป็นฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า สี่หลักเกี่ยวหลังสี่หลัก ถ้าคุณจะถักหลักสี่นะคะ หลักสี่สี่บวกสี่เป็นแปด จะต้องหารด้วยแปดลงตัว ถ้าจะเป็นหลักสาม สามบวกสามได้หกจำนวนหลักทั้งหมดจะต้องหารด้วยหกลงตัว เป็นหลักสอง หลักสองก็สองบวกสองเป็นสี่หารด้วยสี่ลงตัว วิธีคำนวณลายจะเริ่มตั้งแต่ตรงฐาน ถักพันออกมาก่อนนะคะ ด้วยการถักฮับดับเบิลโคเชถักแบบไม่มีโซ่ ดูคลิป CRO 0134พอได้ขนาดของตรงนี้ตามต้องการเสร็จแล้วเนี่ย เราไปนับหลักว่าเราต้องการถักหลักสองหลักสามหรือหลักสี่ พี่เมย์ถักหลักสี่ ออกมา มันจะเป็นลายตาราง หน้าสี่ หลังสี่สลับ กัน ออกมาแบบนี้ ลาย นี้นุ่มยืดหยุ่นอุ่นสบายค่ะ ดูรายละเอียดด้านในนะคะ พี่เมย์มีแนะนำลงมือถักได้เลยค่ะ พี่เมย์แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ หมวกใบนี้พี่เมย์จะใช้ไหมขนแกะ เป็นไหมสีเดียว เวลาถักถักเส้นเดียวค่ะ เข็มโคเช ใช้เข็มโคเช หัวใหญ่ ต้นแบบพี่เมย์จะใช้หัวขนาดห้ามิล หัวคือตรงนี้ ทดแทนได้ด้วยเข็มทองสองหัวเบอร์หกทับศูนย์ อุปกรณ์ต่อไป เข็มเย็บไหมพรม เป็นเข็มตรงนี้หัวใหญ่หน่อยมันจะได้ใส่ ขนแกะได้ มาร์กเกอร์ ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกัน เราจะเริ่มแถวที่หนึ่ง โดยการถัก half double crochet ถัก half double crochet แบบไม่มีโซ่ ถ้าจะดูรายละเอียดการถักก็ดูที่คลิป CRO 0134ถักยาวออกมา วัดความยาวได้เท่ากับรอบศีรษะค่ะ เพราะว่าไม้ขนแกะ เดี๋ยวพอตอนเราถักฐานมันจะยุบเข้ามา ของพี่พี่จะเริ่มห้าสิบห้าเซนนะ เดี๋ยวพี่ถักให้ดู สิบห้าเซน พอครบห้าสิบห้าเซนเสร็จปุ๊บ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือเราต้อง นับ จำนวนหลัก หมวกลายนี้ จำนวนหลัก ยอดรวมทั้งหมดจะต้องหารด้วยสี่ลงตัว นี่นะ เวลาถักพันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรงมุมตรงนี้ ขึ้นมามีสามห่วง เรารวบก่อนหนึ่งห่วงเพื่อเป็นโซ่แล้วรวบทั้งหมดแทงลงไป ขึ้นมามีสามห่วง รวบหนึ่งห่วงก่อน แล้วค่อยรวบสามฮับดับเบิลโคเชเป็นการรวบสามห่วงค่ะ หลังจากที่เราได้ความยาว เราเอาความยาวตัวเนี้ย ไปวัดดูว่าได้เท่ารอบศีรษะไหมรอบศีรษะที่พี่เมย์จะถักก็คือห้าสิบห้าเซนพอได้ห้าสิบห้าเซนเสร็จเราก็นับตรงนี้นะ เนี่ย นับทีละหลัก นับมาเลยค่ะเอามือแหวกด้วย เนี่ยนับทีละหลักจำนวนหลักยอดรวมจะต้องหารด้วยสี่ลงตัว ไม่ว่าคุณจะถักเป็นหมวกขนาดของเด็กของผู้ใหญ่ ขนาดไหนก็ได้ที่รอบศีรษะใส่ได้ ของพี่พี่จะเริ่มทั้งหมดหกสิบสี่ หกสิบสี่หารสี่จะได้สิบหก หารสี่ลงตัวนะคะ พอเราได้ยอดแบบนี้เสร็จแล้ว เราจะเชื่อมต่อ วิธีเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุดก็คือใช้เข็ม เราเอาเข็มโคเชค่ะใส่ตรง ปลาย ใส่ตรง ปลาย ตอนที่เราเริ่มตรงนี้ แล้วเย็บ แบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุด แล้วมันจะได้ลายออกมาเนียนด้วย แล้วเราก็ซ่อนปลายไหม แทงซ่อนไปตามลาย เราก็จะได้การเชื่อมวงกลมของพี่เริ่มหกสิบสี่หลักนะหกสิบสี่หลักหารสี่จะได้สิบหก เราจะเริ่มโดยการถักขอบกัน ขอบเราจะถัก เราจะถักฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลัง เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สองแทนฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า พอตรงนี้เริ่มเกี่ยวหน้า หลักต่อไปมันจะต้องเกี่ยวหลังค่ะ พันหัวเข็ม เกี่ยวด้านหลังของหลัก ขึ้นด้านหลังสามห่วงนะ หลักตรงนี้ที่เราเย็บติดกัน ขึ้นด้านหลังค่ะ ขึ้นด้านหลังสามห่วงแล้วรวบ เกี่ยวหน้า หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน พันหัวเข็ม กี่ยวหลังคือแทงจากข้างหลังมา มาทะลุตรงนี้ แล้วเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ ถักวนรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดงานขอบแถวที่หนึ่ง ความสูงของขอบตามชอบ ถ้าคุณจะเอาขอบตัวนี้แบบพับ แบบพับก็ถักประมาณสักสามนิ้ว ถ้าไม่พับก็นิ้วครึ่งถึงสองนิ้ว ถ้าของเด็กก็ลดลงตามส่วน เด็กน้อยเลยก็นิ้วเดียวก็พอ เด็กโตมาหน่อยก็นิ้วครึ่ง ของพี่จะทำแบบพับ พี่จะถักสามนิ้ว เกี่ยวหน้าค่ะ ขึ้นมาสามแล้วรวบ พันหัวเข็มเกี่ยวหลังค่ะ ขึ้นมาสามแล้วรวบ ถักวนมาเดี๋ยวงานจะมาปิดตรงที่เราเริ่มต้น ตรงที่เราเริ่มต้นเราก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้นิดให้รู้ว่าตรงนี้นะงานเริ่มตรงนี้ แถวที่หนึ่งของการถักขอบ โดยการถักฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลัง ของพี่ขึ้นด้วยหกสิบสี่ห่วง มันเป็นเลขคู่ เพราะฉะนั้นงานตอนที่วนมา มันจะมาจบด้วยเกี่ยวหลัง ตอนที่เราขึ้นเราขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองแทนเกี่ยวหน้า เวลาเราปิดงาน เราจะแทงด้านหลังโซ่ แทงแบบนี้ แล้วดึงผ่าน แถวต่อไปค่ะ ขึ้นโซ่สองโซ่สองจะแทนฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า แถวที่สองของการถักขอบ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้าแล้วจบงานเหมือนเดิม ความสูงของขอบตามต้องการ ของพี่พี่จะถักสามนิ้ว เพราะว่าจะทำเป็นขอบแบบพับได้ ก่อนที่เราจะขึ้นลาย ของเด็กเล็กก็ปรับได้ตามส่วน เด็กเล็กก็เล็กลงมานิดนึงแถวนี้ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าก็ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง ถักขอบสูงขึ้นมาตามต้องการค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักลายกัน หลังจากที่เราถักได้ขอบตามจำนวนที่ต้องการของพี่ พี่จะเริ่มสามนิ้วนี่นะคะ เพื่อเวลาใส่มันจะขับมันจะพับเบิ้ลขึ้น เราจะเริ่มถักลาย ลายที่ถักจะเป็นลายตารางค่ะ เริ่มตรงนี้ด้วยการถักดับเบิลโคเช ฮาร์ d ดับเบิลโคเชโดยการถักโซ่สองจะแทนฮาร์ d ดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลักที่หนึ่งเราจะถักเกี่ยวหน้าสี่เกี่ยวหลังสี่อันนี้หลักที่หนึ่งต่อไปเกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าสี่หลัก เกี่ยวหลังสี่หลัก หน้าสี่ที่สามที่สี่ หกสิบสี่ หารสี่หารสี่ได้สิบหกหกสิบสี่ หารแปด ลงตัวนะคะ ได้แปดแปดสองสิบหก ลายเอาให้ลงตัว ถ้าเกิดของคุณหารแปดไม่ลงตัวลงตัวแค่สี่คุณก็ขึ้นสองลงสองก็ได้ แต่ของพี่จะถักลายใหญ่ ลายใหญ่จะเป็นขึ้นสี่ลงสี่เป็นลายตารางค่ะ อันนี้ลงนะลงก็ใช้ half double crochet เกี่ยวหลัง สี่หลัก านไม่ต้องกำหนดตายตัวนะ ใครจะเป็นฐานสองฐานสามฐานสี่ปรับได้หมดค่ะ ถ้าเป็นฐานสาม ก็ต้องหารด้วยหกลงตัว ถ้าจะเป็นฐานสี่หารด้วยแปดลงตัว ฐานสองก็หารด้วยสี่ลงตัวนี่ค่ะ ขึ้นสี่ ลงสี่ ต่อไปก็ต้องขึ้น ขึ้นก็ถักฮาร์ปดับเบิลโค h เชเกี่ยวหน้าสี่หลักดันขึ้นมาแบบนี้สอง ที่สามหลักที่สี่ ไป ข้างหลังสี่ สาม สี่ถักวนมาค่ะ หน้าสี่หลังสี่ ี่เมย์ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ว่าถ้าของเราเนี่ยจะขึ้นเป็นฐานฐานสี่ฐานสี่ ลายจะต้องหารแปดลงตัวนะคะ ถ้าจะขึ้นฐานสาม ขึ้นสามลงสามอะค่ะ ลายจะต้องหารหกลงตัว ถ้าขึ้นสองลงสองเป็นลายตารางเล็ก ลายจะต้องหารสี่ลงตัว จำนวนหลักที่เราเริ่มต้นมีผล ตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้ หลังจากที่เราได้รอบศีรษะแล้วเรานับหลัก นับหลักแล้วเติมหลักให้ครบตามจำนวนว่าเราจะถักฐานสองฐานสามหรือฐานสี่ ต้นแบบของพี่เมย์ถักฐานสี่จำนวนจะต้องหารแปดลงตัว ลายตอนที่เริ่มตอนเริ่มลายตารางมันจะขึ้นสี่ ตอนที่ลายมาชนกัน มันจะลงสี่เห็นไหมคะ อันนี้เกี่ยวหลัง อันนี้เกี่ยวหน้า ปิดงานเหมือนกับตอนที่เราถักตัวขอบ ปิดคือแทงด้านหลังค่ะ แทงด้านหลังแล้วดึงผ่านเพื่อดันให้โซ่สองตรงนี้เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลังจากนั้นเราขึ้นโซ่สอง สำหรับแถวที่สอง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า เราถักเกี่ยวหน้า มันจะเริ่มเห็นลายนูนขึ้นมา อันนี้เกี่ยวหน้าสี่ โซ่สองแทนเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่ง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง เราถักเกี่ยวหลัง เกี่ยวหน้าสี่หลัก เกี่ยวหลังสี่หลักจำนวนรวมของหลักหารด้วยแปดลงตัว ของพี่เริ่มหกสิบสี่หลัก ถ้า เป็น ของเด็กน้อยก็เป็นฐานสองก็ได้ค่ะ ฐานสองหรือฐานสามก็ได้ อันนี้ก็หน้า หน้าสี่ หลังสี่ เวลาถักปล่อยไหมสบายสบาย งานไหมขนแกะมันจะฟูฟูนุ่มๆมนี่ค่ะ มันจะเริ่มเห็นลายละ อันนี้หลัง อันนี้หน้า ตรงนี้ก็จะเป็นหลัง เวลาเกี่ยวหลังก็พันหัวเข็มค่ะ มันจะแทงขึ้นมาจากด้านหลังนี่ะเอามือแหวก หลังสี่ ถักวนมา แล้วงานจะไปปิดตรงที่เราเริ่มต้นตรงมาร์กเกอร์ เราจะถักหน้าสี่หลังสี่แบบนี้สามแถว แล้วเราจะเปลี่ยนลาย เป็นลายสับวาง ลายฐานสี่ เราจะถักเกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าสี่หลัก เกี่ยวหลังสี่หลัก สูงขึ้นไปสามแถว แถวที่หนึ่ง แถวที่สอง แถวที่สาม เราเริ่มเกี่ยวหน้างานจะจบด้วยเกี่ยวหลัง แล้วลายก็จะมาชนกันแบบนี้ ถ้าตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้า เวลาปิดงานมันจะแทงด้านหลัง ต่อไปเราจะสลับค่ะ จากตรงที่เป็นหน้าจะกลายเป็นหลัง เราขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมก่อนขึ้นด้วยโซ่สองแล้วตรงที่เป็นเกี่ยวหน้าเราจะถักเกี่ยวหลังสามแถวสลับสามแถว มันก็จะออกมาเป็นลายตารางหมักลุก โซ่สองตรงนี้จะแทนเกี่ยวหลังหลักที่หนึ่ง ช่วงต่อไปเดิมเป็นเกี่ยวหน้า มันจะต้องเดิมเป็นเกี่ยวหลัง มันจะต้องกลายเป็นเกี่ยวหน้า เราก็เกี่ยวหน้าขึ้นมา ตรงนี้ เดิมเป็นหน้ากลายเป็นหลัง เดี๋ยวมาดูวิธีจบงานแถวที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเกี่ยวหลัง ถักบนไปค่ะ แถวนี้อย่าลืมสลับลาย อันไหนเป็นหน้ากับกลายเป็นหลัง อันไหนเป็นหลังกับกลายเป็นหน้า แล้วมันจะเริ่มเห็นตาราง ถ้าโซ่สองตอนที่เราเริ่ม ถ้ามันเป็นการถักแบบเกี่ยวหน้า เวลาปิดงานมันจะแทงด้านหลัง ทีนี้ ถ้าตรงนี้มันกลับด้านกลายเป็นเกี่ยวหลัง โซ่สองเกี่ยวหลังเวลาปิดงานมันจะแทงด้านหน้าแบบนี้เพื่อดันให้โซ่ไปอยู่ข้างหลัง ตรงนี้ให้ระวังดีๆ ตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด หลังจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สองเหมือนเดิม เวลาปิดงานก็แทงด้านหน้าแล้วลายมันจะพลิกไปอยู่ด้านหลัง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง เราก็จะถักสลับไปแบบนี้สามแถวสามแถวสลับสามแถว กลับด้านกัน จนได้ความสูงตามต้องการความสูงของพี่เมย์พี่จะวัดจากข้างบนขอบนี้นะขึ้นมาหกนิ้ว เดี๋ยวเราจะมาลดกลางหมวกกัน แถวที่สองตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้าแล้วเราก็จะเห็นตารางชัด ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดให้ดี ขึ้นมาถึงประมาณสองช่วงลายเราก็จะเริ่มเห็นเป็นลายตารางแล้วค่ะ ตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นละ เราจะถักเป็นลายตารางสูงขึ้นมาตามความต้องการนะคะ ของพี่ขอบตรงนี้ ถ้าเวลาใส่เราจะพับขอบขึ้น นี่นะวัดจากขอบค่ะ สูงขึ้นมาตรงนี้ ถ้าเป็นหมวกผู้ใหญ่ เจ็ดนิ้ว ตรงนี้นะเจ็ดนิ้วแล้วเริ่มลดกลางหมวก ถ้าเป็นของเด็กก็ลดลงตามส่วนค่ะ หกนิ้วห้านิ้วสี่นิ้วแล้วแต่ขนาดของรอบศีรษะ เรามาดูลายที่เราจะลดกลางหมวก แถวที่หนึ่งของการลดกลางหมวก เราจะรวบ นี่นะ ถ้ามันเป็นเกี่ยวหน้า เราจะรวบสองหลัก เกี่ยวหลังเราก็จะรวบสองหลัก รวบทุกช่วงลายค่ะ เริ่มนะคะ ตรงนี้ถ้าตามลายมันจะเป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักโซ่สอง โซ่สองจะแทนฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลักที่สองถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิม รวบหลักที่สามกับหลักที่สี่เข้าด้วยกัน เวลารวบ พันหัวเข็มลงไป ขึ้นมามีสามอย่าเพิ่งรวบค่ะ พันอีกรอบหนึ่งแล้วลงหลักที่สี่แบบนี้เรารวบจำนวนหลักมันจะลดจากสี่เหลือสาม ตรงนี้ค่ะ เรามาดูเกี่ยวหลัง หลักที่หนึ่งเราถักเกี่ยวหลังเหมือนเดิม หลักที่สองพันหัวเข็ม เกี่ยวหลัง เราจะรวบแถวที่หลักที่สามกับหลักที่สี่เข้าด้วยกัน พันหัวเข็มค่ะ ลงข้างหลัง ขึ้นมา พันอีกรอบหนึ่งลงหลักที่สี่ แล้วขึ้นด้านหลัง มันจะมีทั้งหมดห้าห่วง นี่นะคะ นี่สาม พันแล้วก็ลงอีกรอบ ห้าหลัก แล้วก็รวบ แบบนี้ หลักเราจะลดจากสี่เหลือสาม พอถึงตรงที่ลายที่มันเป็นเกี่ยวหน้า หลักที่หนึ่งเราก็ถักเกี่ยวหน้า สองหลัก รวบหลักที่สามกับหลักที่สี่ เวลารวบก็ พันหัวเข็มขึ้นมาแบบนี้ พัน อีกรอบหนึ่งลงหลักที่สี่แล้วรวบพร้อมกัน ถักแบบนี้วนรอบหลักเราจะหายไป หนึ่งช่วงหนึ่งช่วงคือสี่หลักจะลดเหลือสาม ทุกอันค่ะ ลดกลางหมวกแถวที่หนึ่ง แต่ละหลักจะลดจากสี่เหลือสาม งานจะมาจบตรงนี้ ให้เราดูนะคะ ถ้าเป็น ถ้าเป็นฮับหรือเบิ้ลโคเชเกี่ยวหน้า เราก็แทงจากด้านหลังมา ทีนี้เราดูลายค่ะ นับรอนตรงนี้หนึ่งสองสาม ต่อไปตรงที่เป็นเกี่ยวหน้ามันจะกลับด้านเป็นเกี่ยวหลัง เราขึ้นโซ่สองหลักเราจะลดจากสามเหลือสองตรงนี้ เดิมเป็นเกี่ยวหน้ามันจะกลายเป็นเกี่ยวหลัง เรารวบเกี่ยวหลังสองหลัก ขึ้นมาแบบนี้ แล้วรวบ ลายจะเหลือแค่สอง ตรงนี้เดิมเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหน้าค่ะ หลักที่หนึ่ง แล้วรวบสองหลักนี้เข้าด้วยกัน เวลารวบก็เกี่ยวหน้าแบบนี้ ตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้ามันจะกลายเป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักแล้วสองหลักนี้รวบเกี่ยวหลัง ครั้งที่หนึ่ง พันหัวเข็ม เกี่ยวหลัง รอบที่สองถักวนไปค่ะหลักจะเหลือหนึ่งชุดที่เดิมมีสี่เหลือสามแถวนี้จะเหลือสอง ตรงใจกลางหมวกมันจะเริ่มสอบเข้า เราจะปิดงานแถวนี้ ถ้าลายเป็นเกี่ยวหลัง เวลาเราปิดงาน เราจะแทงด้านหน้า ลดหลักแถวต่อไปเราจะรวบจากสองหลักเหลือหนึ่งหลัก ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองเกี่ยวหลังเราก็รวบเกี่ยวหลังมา ชุดที่หนึ่ง ชุดที่สองค่ะเป็นเกี่ยวหน้า รวบสองหลักนี้เข้าด้วยกัน ขึ้นหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มลงอีกรอบหนึ่งแล้วรวบ ต่อไปเป็นเกี่ยวหลัง รวบเกี่ยวหลังสองหลัก รวบแบบนี้วนรอบค่ะ แถวต่อไปมันจะเหลือหนึ่งต่อหนึ่ง ลายก็จะสอบเข้าไปอีก ต่อไปเป็นแถวสุดท้ายของการลดกลางหมวก ตอนนี้มันจะมีหนึ่งต่อหนึ่ง ตรงที่เราเริ่มตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวหลัง นี่นะมันถูกรวบไปแล้ว เวลาเราปิดงานเราแทงลงไปตรงจุดรวบ ดึงผ่าน มันจะเป็นเกี่ยวหลังกับเกี่ยวหน้า เราจะรวบเกี่ยวหลังกับเกี่ยวหน้าเข้าด้วยกัน ตรงนี้ก็เป็นโซ่สอง รวบกับเกี่ยวหน้า สองหลักนี้ก็จะรวบเข้าด้วยกัน รวบเป็นเกี่ยวหน้าทั้งหมด แบบนี้ รวบสองหลัก งานมันจะรวบเข้าหาจุดศูนย์กลาง แล้วเดี๋ยวเราจะปิดงานโดยการรูดให้ชิด ขึ้นมาสามห่วงแล้วพันหัวเข็ม ลงไปอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วเรารวบ พันหัวเข็มค่ะ ลงไป ขึ้นมาสามห่วง พันหัวเข็มอีกรอบหนึ่งลงไปอีกชุดหนึ่งแบบนี้ นี่นะลายจะค่อยๆเข้าหาแบบนี้ ดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางค่ะ รวบ ถักฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า สองหลัก รวบเข้าด้วยกัน ชุดสุดท้าย ชุดนี้ รวบแล้วปิดงาน แทงแล้วดึงผ่าน ตรงนี้นะคะ เราตัดไหม ดึงไหมตัวนี้ออกมา ตอนนี้มันจะเหลือเหลือเป็นช่องว่างอยู่นิดนึง เราใช้ตัวเข็มสอดช่วย เข็มเอาเป็นเข็มหัวใหญ่นะคะ เป็นเข็มเย็บไหมพรม เวลาเราลูดค่ะ เราจะใช้เหมือนเราเนาผ้า แทงขึ้นลงแบบนี้รอบงาน พอเราได้รอบงานเสร็จแล้วเรารูด รูดแล้วเก็บปลายซ่อนเข้าไปข้างใน ตรงการจะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้ ถ้าจะติดปอมเดี๋ยวลิงก์พี่ จะ ลงไว้ตรงคำอธิบายใต้ คลิปวิดีโอค่ะ คุณก็ทำปอมมาติด เราก็ไปดูงานตรงไหนที่เป็นช่องโหว่ เราก็เอาเข็มตัวนี้ช่วย เก็บซ่อนปลายไหมด้านใน งานมันออกมาจะนุ่มๆ ฟู ๆ ค่ะสำหรับหมวก ขนแกะ ใบนี้ติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะ ไหมพี่เมย์ใช้หนึ่งม้วนเหลือนิด นึง เรามาดูตรงจุดศูนย์กลาง ลายมันจะค่อยๆลดเข้าแบบนี้ ถ้าเราติดปอมปอมก็จะอยู่ตรงนี้ติดหรือไม่ติดก็ได้ค่ะ เวลาเราใส่ หมวกใบนี้จะใส่แบบพับขึ้น ถ้าเราถักสูงขึ้นตอนที่เราพับขอบแล้ววัดขึ้นมานะคะ ถ้าสูงเกินเจ็ดนิ้ว หมวกก็จะเป็นเลกเก้ เวลาใส่ก็ดนนี้จะย้อยไปด้านหลังแล้วสามารถเก็บผมยาวได้ ของพี่ถ้าพับขอบแล้วสูงขึ้นมาของพี่เจ็ดนิ้วก่อนที่จะลดกลาง ลองปรับใช้ดูค่ะ สามารถปรับเป็นของเด็กได้ของผู้ใหญ่ได้ นุ่มๆฟูๆลองดูนะคะเป็นอีกใบหนึ่งที่ถักเสร็จไว ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ กดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ ถูกใจกดติดตาม พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ